ลิปนี้สำหรับ Coffee Nerd หรือ Coffee Geek แต่คนทั่วไปรู้ไว้ก็ดีนะคะ ดีๆ และเทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำเครื่องมือเช็คขนาดของกาแฟ โดยใช้แค่ 2 อย่างนี้เองค่ะ คอมพิวเตอร์กับกล้อง โดยเราจะใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Coffee Astro เดิมเนี่ยเขามีเฉพาะใน Mac OS เท่านั้นนะคะ แต่ใครที่ไม่ใช่สาวก Apple ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาสำหรับ Windows แล้วค่ะ แอปนี้นะคะสร้างขึ้นโดยคุณโจนาธานการเย่กอนี g a g n e ชื่อเขาออกเสียงแบบนี้นะคะ แต่บางคนก็อาจจะออกเสียงผิดเพราะว่ามันยากค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจได้ เพราะว่าเราเองเนี่ยก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน เขาเป็นนักวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะคะ ก็คือเขาจะวิจัยเรื่องคุณสมบัติต่างๆ ของอวกาศและดวงดาว แล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออล ที่แคนาดาค่ะ คุณโจนาธานเขาเป็นคนเขียนหนังสือ The Physics of Filter Coffee เล่มนี้ค่ะ โดยหนังสือนี้นะคะจะอธิบายถึงการชงกาแฟด้วยทฤษฎีและสมการทางฟิสิกส์ต่างๆ ค่อนข้างเชิงลึก อย่าถามว่าเราอ่านจบหรือยังนะคะ แน่นอนว่ายังค่ะ แล้วถ้าถามว่าของมันต้องมีไหม ก็มีไว้โชว์ค่ะ แต่ถ้าใครรู้จักสมการเหล่านี้ ก็มีได้ค่ะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยออกวางจำหน่ายครั้งแรกเดือนมิถุนายนปี 2021 นะคะ เราสั่งไปแล้วก็รอนานมาก น้องล่องเรือมานาน ตอนแรกเขาบอกว่ารอ 2เดือน ไปไปมามาครึ่งปีเลยจ้า และที่เขาพัฒนาแอป Coffee Astro เนี่ยขึ้นมา ก็เพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดกับการที่ไม่สามารถบอกได้ว่าควรใช้กลายไซส์ขนาดเท่าไหร่สำหรับการชงแต่ละวิธี หรือเปรียบเทียบคุณภาพของเครื่องบดให้เห็นภาพ เพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือทางห้องแลบปฏิบัติการที่ราคาแพง เพราะเราเป็นแค่ Coffee Geek แรกเริ่มเนี่ย เขาก็ใช้การถ่ายรูปผงกาแฟลงบนกระดาษสีขาว แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ ImageJ เพื่อวิเคราะห์ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะ แต่แล้วเนี่ยคุณสกอตเรลเนี่ยก็มาจุดประกายเขาว่า ถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ stand alone ไม่ยุ่งยาก ก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนในอุตสาหกรรมกาแฟ เขาก็เลยได้พัฒนาให้เป็นแอปที่ติดตั้งได้ทั่วไป และเปิดใช้งานแอปนี้ให้ทุกคนได้ใช้งานฟรีค่ะ สามารถโหลดได้จากเว็บ coffee@astra.com ของคุณการเย่ หรือที่เว็บ GitHub ซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะ เริ่มต้นเราก็ต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แล้วก็ทำการติดตั้งก่อนค่ะ เราจะไม่พูดเรื่องการติดตั้งนะคะ ถ้าเราลงแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปบดกาแฟกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะบดกาแฟนะคะ เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยค่ะ ก็จะมีกระดาษสีขาวนะคะ แล้วก็ไม้บรรทัดค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะ ก็คือกล้องถ่ายรูปค่ะ แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องตัวใหญ่นะคะ เราใช้กล้องแบบกล้องมือถือถ่ายเอาก็ได้ค่ะ พร้อมแล้วเราก็มาบดกาแฟกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะ เราก็เทผงกาแฟเนี่ยลงบนกระดาษสีขาวค่ะ หรือตอนถ่ายรูปเนี่ยเราจะต้องถ่ายให้ติดตัวสเกลของไม้บรรทัดด้วยนะคะ ฉะนั้นเราก็เทใกล้ๆไม้บรรทัดนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเเขี่ยนิดนึงเกลี่ยให้มันกระจายตัวนะคะ ไม่กองกันเป็นก้อนๆค่ะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นแล้วเราก็ถ่ายรูปค่ะ ค่ะพอได้รูปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันค่ะ เราก็เปิดแอปขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นเนี่ย เราก็เปิดภาพผงกาแฟที่เราถ่ายไว้ โดยเลือกปุ่ม Open Image แล้วก็มาเลือกที่ select reference object ค่ะ กำหนดความยาวอ้างอิง ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราถ่ายรูปไม้บรรทัดให้อยู่ในภาพเดียวกันเอาไว้แล้ว เพื่อกำหนดความยาวอ้างอิงนะคะ เราก็ลากความยาวไม้บรรทัด เช่นว่าเราลากความยาว1เซนติเมตรหรือว่า10มิลิเมตรแล้วเราก็ใส่ค่าว่าความยาวที่เรากำหนดลงไปนี้คือเท่าไหร่ แล้วเราก็กำหนดขอบเขตที่จะให้แอปเนี่ยวัดขนาดของกาแฟ โดยเลือกที่ select analysis region นะคะ กดตรงปุ่มเทโชนะคะ เพื่อให้แอปกำหนดว่าจะอ่านค่าผงกาแฟตรงไหนบ้าง เราจะเห็นสีแดงๆก็คือจุดที่จะอ่านค่านะคะ แล้วเราก็กด Launch Particle Detection ก็จะเป็นการให้แอปเนี่ยประมวลผลเลือกดูว่าตรงไหนเป็นผงกาแฟที่มันจะวัดค่า แล้วเราก็มาเลือก Erase Cluster นะคะ เพื่อลบส่วนที่เราไม่ต้องการให้อ่านค่าออกมา เสร็จแล้วเราก็กด create histogram นะคะ เพื่อให้แอปสร้างกราฟแสดงผล เราก็จะสามารถเห็นการกระจายตัวของขนาดของผมที่บดออกมาได้ง่ายๆ ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีนะคะ แล้วแต่ความแรงของคอมค่ะ แค่นี้เองค่ะ เป็นยังไงคะ ไม่ยากเลย ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปโหลดมาใช้งานดูนะคะ หรือถ้าใครใช้ Windows ลองแล้วการใช้งานเป็นยังไง เหมือนหรือต่างกับเวอร์ชัน Mac OS ก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กด Subscribe ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆ มีสาระเช่นเคยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ บ๊ายบาย